โอเคผมขอกล่าวสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านที่ท่านรับชมวันนี้ด้วยนะฮะ มา วันนี้เราจะไปเล่นเกมฟอร์จูนอเอ็กครับผมเกมนี้ชื่อเกมว่าวัวแห่งโชคลาภครับผมเกมนี้อยู่ในค่ายพีจีรับดูว่าจะแตกดีขนาดไหนนะฮะ ไปกันเลย let's go วันนี้มาเริ่มเบ็ดเริ่มต้นที่10นะครับผม มาดูกันว่าวันนี้จะแตกดีขนาดไหนนะจ๊ะเข้ามากันแล้วนะผมได้ยินเสียงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กำลังใจกันด้วยเนาะ มา ลุยกันไปยาวๆเลย เอ้ยมาแล้วโดนแล้วเหรอ เอาเรียบร้อยผมโดนมาเม็ดแรกเม็ดนี้ว่ายังไงผมพี่บัวทองดอกนี้กินส้มหรือเปล่า กินส้มหรือเปล่าอู้หูยังไม่เข้าดอกนี้มาเงินทองไหลมาเทมาโอ้โหก้อนทองก้อนนี้ ว่าไงผมกล่องทอง โอ้โหสองกล่องเท่านั้นครับผมสองกล่องเท่านั้นก็เป็นเงินเป็นทองได้นะสองกล่องนั้นก็เข้ามาที่สามร้อยนะผมก็ได้สามร้อยรางวัลระดับบิ๊กวินนะบอกท่านผู้ชม โอเค ตามเลเที่ผมสามารถคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะตามเลเที่ผมสามารถคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำดูว่าเราจะได้เท่าไหร่ผมได้หกพันแปดพันเก้าพันหรือหนึ่งหมื่นลุยกันไปยาวๆเลยเพื่อนโอ้โหเม็ดนี้เอาลงไปห้านะผมตอนนี้ลงไปห้าแล้วโอ้โหมาแล้วผมเม็ดนี้ รู้เรื่องผมหกร้อยนะจ๊ะเออเดี๋ยวเราขอเพิ่มเบ็ดมาเพื่อความเสียวเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดเพื่อความเสียวผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดเพื่อความเสียวเออ มาเข้ามาที่200โอ้โหโดดอีกแล้วพี่บัวทองมาอะไรบัวชูนยังไงครับผมรางวัลระดับนี้เฮ้ยก้อนทองว่าไงมาแม่งเลยครับผมหกก้อนว่าไงโอ้โหมาเป็นเรื่องแน่ครับผมเพื่อนถ้ามาบอกเลยเป็นเรื่องแน่เป็นเรื่องแน่โอ้โห คู่เดียวผมเป็นไปได้ครับผมเพื่อนก็ยังดีกว่าไม่ข้าผมยังดีกว่าไม่ข้าผมต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังหล่นละเมอได้เกมใหม่ตอนแรกเกมเก่ากำลังแตกกระโดดอีกแล้วเพื่อน กระโดดอีกแล้วใช้เวลาเพียงแค่2นาที เท่านั้นใช้เวลาเพแค่สองนาทีนั้นโดดไป3ามสี่รอบลนะโดดไป3ามสี่รอบลนะเกมนี้โอ้โห ต้องบอกเลยว่าเล่นของแท้ของเรียนเล่นของที่ว่านำเข้าแบบตรง ๆ เลยก็ต้องมาที่นี่แหละครับ เออ มาอีกเท่าไหร่สองร้อยหกพันเก้าผมตรงนี้ดันไปยาวๆเลยจ้ะ สามารถเข้ามาเล่นตามที่ผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะ สามารถตามเล่นที่ผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้รับรองเล่นแล้วติดใจแน่นอนเล่นแล้วติดใจแน่นอนเพราะว่านี่เล่นแล้วมีแต่ได้นะครับผมที่นี่เล่นแล้วมีแต่ได้ ถ้าเกิดไม่ได้คือว่าปั่นๆอยู่ปุ๊บแม่งไม่เข้าเลยนั่นแหละคือไม่ได้ครับผมก็แนะนำให้เปลี่ยนเกมเนาะแนะนำให้เปลี่ยนเกมให้เล่นเกมอื่นหรือไม่ก็ย้ายค่ายผมจับพีจีไปเอฟโอบ้างไปพีเอ่อมาติดเพลเยอร์บ้างเอ้ยโอ้โหโดดดีแล้วเพื่อน โดยครั้งที่หลายเนี่ยสามสี่ห้าหกแล้วมั้งเออเบ็ดยี่ผมวันนี้อยู่ที่เบ็ดยี่ มาดูหน่อยจะเข้ายังไงอังเปามาเปล่ามาเลิกเลย มาเลิกเลยนี่ไงล่ะ โอ้โหเพื่อนเพื่อน โอ้ยแปดพันเก้าพันไปดิ มายังไงผม ดอกนี้มาแบบรู้เรื่องเลยนะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนนี่นะถ้าเกิดมันจะเข้าก็จะเข้าประมาณนี้นะจ๊ะจะเข้าก็เข้าประมาณนี้นะจ๊ะรางวัลระดับซุปเปอร์เมกาวินไปเลยโอเค ตามที่เดี๋ยวผมสามารถชิงได้ดีนี้นั่งชุิปนี้ผมปักบทเอาไว้ให้แล้วเข้ามาสัมผัสกันเอง แล้วก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณได้เท่าไหร่ แล้วก็แตกดีหรือเปล่านะครับผมพราะก็เหมือนวันพรุ่งนี้เราจะมาแนะนำเกมไหนเกมไหนแตกเวลาไหนเกมนี้ผม เล่นช่วงเวลา6โมงถึงสี่ทุ่มเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงเช้าก็สี่โมงถึง5โมงเช้าก็ช่วงเย็นช่วงบ่ายก็บ่ายโมงถึง4โมงโอเคเพรกะก็หม่ในวันหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ วัยรุ่น